เอาสองแล้วอีกอันเดียวว่าไงอีกอันเดียว ขออีกอันเดียวมาละจานเรียบร้อยได้ฟีสปินไปแล้วครับผมอืมอีกอันไป็ไรอืมฟีสปินไปแล้วจ้าคำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ย กมหายอเจอละโอเคครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ผมก็จะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปที่เอา30 แล้วกันนะครับผม แล้วก็ปล่อยออโต้ไปเลยนะ 10 เปิดก่อนนะ ไปครับผม มา 10 เปิดแรกจะเป็นยไงเอาเงียบเลย 10 เปิดแรกนะเงียบกลิบ เอาคิวหน้าเปิดแล้วเพื่อนไม่เข้าเลย เอามา ไม่เข้าแล้วสองเปิดสุดท้าย เอ้าฟเจอร์อะไรมา เปิดสุดท้ายด้วยอืมาฟาลีอู้ยาวไปดีครับอย่างนี้ ยาวไปดีอย่างนี้ มาอีกทีโอ้โหสาวบรีมาสิบเอ็ดคูณสา3ละสิบสี่คูณสี่สิบหกคูณห้าไปดิสิบแปดคูณหกเอาเอาชุดใหญ่ยี่สิบคูณเจ็ดยี่สามแล้วยี่ห้าคูณเก้าอ่ะยี่เจ็ดคูณสิบสามสิบคูณสิบเอ็ดแล้วเพื่อนๆเลย สามสิบสามคูณสิบสองสามสิบหกคูณสิบสามเพื่อนๆชุดใหญ่ไฟกระพริบสามสิบแปดคูณสิบสี่จะคอมโบถึงขนาดไหนเนี่ย โอ้โหสี่สิบเอ็ดคูณสิบห้าสี่สิบสองคูณสิบหกแล้วเพื่อน โอ้โห ยังไปได้ต่ออีกสี่สิบสี่คูณสิบเจ็ดโอ้โห ชุดใหญ่ โอ้โหสี่สิบเจ็ดคูณสิบแปดแล้วเพื่อน โอ้โหห้าสิบคูณสิบเก้าอย่าบอกนะคอมโบคูณยี่สิบไปเลย โอ้โห ชุดใหญ่ไปกระพริบเลยทีเดียวเชียวยังไปยี่สิบเอ็ดได้ต่อ สุดยอดจริงๆ โอ้โหยีบสองครับคูณยีบสองนะห้าสิบสี่คูณยีบสองไปแล้ว อืมโคตรดุ โอ้ยหมื่นเจ็ดเลยครับ เพื่อนๆ ช็อตนี้ เอาเรื่อง ช็อตเดียวรู้เรื่องเลยช็อตเดียวรู้เรื่องเลยนะ อืมเป็นอะไรที่แบบ เป็นอะไรที่แบบ โอ้โหแบบช็อตแรกก็เอาเรื่องเลยมามางั้นผมขอเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะครับ ผม เพิ่มไปที่แปดสิบนะ เดี๋ยวปล่อยออโต้ไปก่อนเลย 30 เปิดเป็นเพื่อนเอ้ยมา เรามารุ้นกันอีกทีนึง จะเป็นอย่างไรขนาดยังไม่เข้าฟีดสปินนะนี่เพื่อนๆโอเคมาดิไม่ไม่มา เข้ามา สแกตเตอร์ว่าไงหืไม่เข้าเลยเพื่อนมาอีนะ มาหน่อยมาหน่อยแม่ แจกช็อตเดียวแล้วจะไปเลยเหรอเอมาอืโอ้โห ไม่เข้าเลยครับผมคราวนี้ไม่เข้าเลยนะเพื่อนนะเอามา มา อืมตัวว่าไงตัวเครื่องบิน มาสิ มาสิ ชุดใหญ่ไฟกระพริบมาไหมไม่มาอีกแล้วเจมา เอ้าบอกเครื่องบินว่าไง อืมเอาสองแล้ว อีกอันเดียวว่าไง อีกอันเดียว ขออีกอันเดียวมาละจานเรียบร้อยได้ฟรีสปินไปแล้วครับ ผมอืมอีกอันไป็ไรอืมฟรีสปินไปแล้วจ้าฟรีสปินไปแล้วจ้า ตอนนี้ เอาละเอาละแปดครั้งเพื่อนมาดูกันมันเริ่มกันเลยครับผมมาครั้งแรกเป็นยังไงไม่แรกไม่เข้านะ เปิดที่สองมาหมวกไม่เข้าอีกแล้วเปิดที่สาม่าไงมา มาให้แค่นี้นะไม่ไปต่อมะพร้าว อุ้ย ตัววายมามะพร้าวตัววายช่วยเกือบไม่รอดละเพื่อนๆเลยเอาไปเอ้าอยากได้มะพร้าวตัวเครื่องบินมาอีกสักตัวไหมเอามะพร้าวไปต่อ อือหือคูณสี่ไปโวกยไม่หนึ่งพันเพื่อนจะสองหมื่นแล้วนะ จะสองหมื่นแล้ว มะพร้าวมา อืมไม่เข้าอีกแล้วมะพร้าว อืมไม่เข้าอีกแล้ว หมวกเอาตัววายมา่ายไงก็คือหมวกมาเด็กหมวกเครื่องบินมาเสริมอีกอันนึงว่าอย่างไงไปดิตัวมาตัวอีกอันนึงจะแตกไหนแตกหรือเปล่าแตกแตกไหนแตกครับผมโอ้โหเอาเรื่อง เอาเรื่องได้ฟรีสปินเพิ่มไปแล้วนะเพื่อนๆนะ ได้มาอีก 840ครับเพื่อนกับฟีสปินเพิ่มอีก 8 ครั้งครับผมไปกันยาวๆอย่างนี้ไปกันยาวๆมามาอีกหน่อยทำไมไม่เข้าเลยล่ะเพื่อนๆ มะพร้าวมามะพร้าวอีกตัวไว้เออมะพร้าวมาแล้วครับผมแปดคูณแปดมะพร้าวมา อีกสองครับผมสิบคูณเก้าแล้วครับอือมาอีกสามสิบสามคูณสิบเอาดิ อือสิบห้าคูณสิบเอ็ดโอ้โห เอาละเอาละช็อตนี้ เอาสิบหกคูณสิบสองมาตัวไวมาช่วยครับผมสิบแปดคูณสิบามแล้วเพื่อนๆเอ้ย คอมโบ มายี่สิบคูณสิบี่ละจะคอมโบยี่สิบอีกหรือเปล่ายี่สิบองคูณสิบห้าตัวเครื่องบินมาซะงั้นเลยนะ หมดเขตแล้วครับคอมโบที่ 16นั่นเพื่อนนะหมด16 นะ แต่ว่าอีก8,000ครับผมแตกไป27,000แล้วครับผมสบายใจแล้วครับผมสบายใจเลยคือผมตอนนี้เอาตัววายมาว่ายังไงเอาสาวบารีปะไม่ได้นะสาวบารีมา สาวเล่นเซิร์ฟเออไปมาสาวเล่นเซิร์ฟโอ้โหไม่ได้นะแต่ว่าคูณ17เพื่อนเอ้ยช็อตนี้อีก4,000ครับผมโอ้โหไ่30,000ละ30,000แล้วครับผมสบายใจหมวกนะ หมวกมางได้ตัวด้วยว่ายังไงอืมแต่มาให้แค่นี้แต่ว่าบวกไม่อีกเท่าไรกับอีกสามพันโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยสามหมื่นห้าแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องว่ายังไงจอดหิงสาบารีมามาอีกไหมเอาหมดแล้วนะเพื่อนนะเหมือนจะไม่แจกแล้วนะเพื่อนนะเหมือนจะให้แค่นี้แต่โอ้แต่ว่าแต่ละดอกก็เอาเรื่องนะเพื่อนเอาอีกสองครั้งครับผมมาไหมมาเผาเอายังได้ตัววายไหลไหมไหลไหม ไหลครับผมไหลแล้วไหลแล้วไหลอีกไหมอืมนะสามร้อยคูณยี่สิบเอ็ดเพื่อนเลยคอมโบอย่างดุหกพันห้าร้อยครับผมตอนนี้ตอนนี้ไปละสี่หมื่นหกแล้วเพื่อนอีกเปิดสุดท้ายนะ จะได้ครึ่งแสนหรือเปล่าอืมนิดเดียวเนอะเนอะมาครับผมได้อีกสองหมื่นเก้าพันนหื่อนเพื่อนรางวัลก้อนโตรับไปเลยครับผมไปออโต้อีกสิบห้าเปิดเพื่อนนะไปกันยาวๆ มันเริ่มจะไม่แจกแล้วนะเพื่อนๆนะสังเกตง่ายๆ เลยคือปีสปินสุดท้ายนี้ไม่ไม่แจกนะเห็นไหมเริ่มไม่แจกละสี่หมื่นน่าจะจบที่สี่หมื่นเพื่อนๆเอ้าตัววายมาไปอีกดิเอออ๋อหมดซะงั้นไม่เป็นไรได้ไม่นิดหน่วยนิดหน่วยอือสี่หมื่นหกไปอ่ะวายยังไงอือไม่มีตัววายมาช่วยนะ เรียบร้อย เปิดเจ็ดเปิดเพื่อนคิว โอ้โหเพื่อนเหมือนจะไม่แจกละสิบสิบเปิดสุดท้ายนี่เงียบกลิบเลยนะ ผมว่าผมพอดีกว่านะเพื่อนนะ จบที่สี่หมื่นห้าแล้วกันนะอ้าวเจมาหน่อย นิดหน่อยนิดหน่อย นั่นไง มานิดเดียวจริงๆ อดีกว่ามาเดี๋ยวเราไปรีหน้ากันนิดนึงนะ มาจบอยู่ที่ 45,512มันมาถอนไปเลย 45,500 นะ โอเคครับผมถอนไปเลย 45,500 เอาโอเคกับสเม็าเลเซซีน้ครับนะ